ก็มาสองตาเวาโมโน้องมารอใครกันเหตุทำไทำไมขายทุกข้ามา ลูกสาวใครกันยืนอยู่ที่จังหวชนะลูกสาวใครมายืนลงให้สะพายกระเป๋โท้กอกยา 行走 พ่อจ๋าแม่จ๋าอปลาแล้ว เมียรู้วังจับซื้ต้องขายไม้คนอื่นเมีได้ด่ามันรู้ตายตายตายอกไปไม่ได้นะดอกกระปรงตายตายตายอกกับไม่ได้นะวัดโพรู้ไมไหแล้วห้ามจัดงานแม่รูวัดแล้วทีนี้จะไปยกช่อฟ้าสักหน่อยคงลืม อนได้ดีทุกคนจะ้อกยันก็เลยอยู่วัดโพกรูจะเป็นคนขยันเล่นไพ่ทุกวันเล่นจนเมียดูบ้านช่องก็ไม่ค่อยกลับกันเมียขยับลุก เพลงของศิลปินสายันสัญญาในเวอร์ชันของน้องเดียวสุวรรณแว่นทอง